yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah have a good yeah yeah yeah have a good yeah yeah, พวกกูทับเหมือนกับทับสตาร์ใช้ชีวิตเหมือนกับล็อกสตาร์มาไล่กูเป็นทับสตาร์ดับเบิลคับพวกกูใช้ยา เวลาเศร้าพวกกูใช้ยาเอเดอร์คับพวกกูใช้ยาไม่รักที่กูได้มา ที่แรกที่กูได้มาเย่ไอ้ก็ทับชุดามุนวอกชุดามุนกูจะทับให้มึงดูเวทา how w เวทา i t h h กูจะทับในสตูเย่กูจะทับให้มึงดูเย่พวกกูเลยเป็นกับงูเย่พวกกูเลยเม็นกับงูเย่พวกกูเลยเม็นกับงูเย่เแอมมาโกดแอมมาโกดกูชิปฟิงเกอินไม่ y b เอ้กูโน่แคปกูไม่ได้โม ีิสลามกูจะฟีสมกเย่ที่กวอนจจคันมาโมกเย่เพื่อนกูบอกกูโคตรโกด กูสเกิร์ตอยู่บนลัมโบที่มึงพูดพวกมึงแมงโมพูดไหมไม่งงมไม้ไอเอเฮ็ดอยู่บนคอายพวกมึงมาด้วยเอ้กูไม่ต้องการเพื่อนที่มันไม่จริงใจเอ้สิ่งที่กูทำกูไม่สนใจว่ากูจะทำเพื่อใครกูจะทำของกูต่อไป กูไม่สนใจว่ากูจะทำเพื่อใคร าที่ผ่านมามีแต่คนใส่ไฟ บางคนเก้าหา แต่มันไม่จริงใจสักอยู่คนเดียวถึงจะไม่มีใคร ทางมันลำบากแต่กูนั้นต้องไป เย่กูนั้นต้องไปเย่กูนั้นต้องไปเย่กูจะเป็นทับสตาเย่เย่พวกกูทับเป็นแค่ทับสตาร์ใช้ชีวิตเป็นกับล็อกสตาร์ มาไล่กูเป็นชับสตาร์ดับเบิลคัพพวกกูใช้ยา เวลาเศร้าพวกกูใช้ยาเอเดอร์คัพพวกกูใช้ยาไม่แรกที่กูได้มาฟิตตี้แรกที่กูได้มาเย่ไอโก้ทรัพย์ชุดเดามุนวอกชุดเดามุนกูจะทรัพบให้มึงดูวิทาวีดูวิทาวีดูกูจะทรัพย์ในสตูเย่กูจะทรัพบให้มึงดูเย่พวกกูเลยเป็นกับงูเย่พวกกูเลยเป็นกับงูเย่ พวกกูเลยเป็นกับงูเย่ทำให้พวกมึงอาญาก่อนจะไปกูจะไปไม่ยากเล่นกับเธอมึงไม่มีราคาตอนจะมีกูเอยล้าตอนที่กูเจ็บไม่รู้ต้องพึ่งใครมีเพียงแค่กูนั้นต้องพึ่งใจรวกพวกคนตีนที่ไม่มีใจกูรักพวกเย้งที่ไม่มีใจโอ้ยิ่งเก่งเดียวอยู่ต่อไป กูไม่เคยบอกว่ากูเป็นใครพอกูเป็นใครแม่กูเป็นใครเพื่อนกูอยู่ไหนเพื่อนกูอยู่ไหนตอนที่กู ว่าไม่อยากตายตื่นมาบนโลกที่แม่งโคตวุวายสังคมไม่แม่งกูไม่เคยเข้าใจพวกผู้ใหญ่แม่งก็เลือกให้เข้าไปพวกกูทับเป็นแค่ทับสตาร์ใช้ชีวิตเป็นกับล็อกสตาร์ไม่ไล่กูเป็นทับสตาร์ดับเบิลคับพวกกูใช้ยา เวลาเศร้าพวกกูใช้ยาอีเดอร์คับพวกกูใช้ยาไม่แรกที่กูได้มา สิตีแรกที่กูได้มาเย่ ก็ทรับชุดามุนวักชุดามุนกูจะรับไปเมืองดูเวทาวีดูเวทาวีดูกูจะรับในสตูเย่กูจะรับไปเมืองดูเย่พวกกูเลยเป็นกับงูเย่พวกกูเลยเป็นกับงูเย่พวกกูเลยเป็นกับงู